อริงยาวันนี้กลับมาแล้วค่ะกับกาวฮอกฮาร์เวสนะคะ วันนี้มันดูกันเลยค่ะว่าน้องกาวฮอกจะเปะจะปังจะปัว จะยุ่จะสับนะคะแล้วโอ้ยมาค่ะเปิดดอกแรกก็มาเลยจะอีก ตัวหนึ่งลงมาเลย อีกตัวหนึ่งลงมาไหมโอ้ยอย่างไม่อย่างไม่อย่างไม่อย่างไม่หยุดจยาเพิ่งขออีกหนึ่งตัวกาวฮอกอีกหนึ่งตัวเท่านั้นโอ้อีกหนึ่งตัวเท่านั้นมาจำหนึ่งแต่ศูนย์ศูนย์ไปเลย อีกหนึ่งตัวเท่านั้น มาเลยอีกหนึ่งตัวเท่านั้นขอร้องอีกหนึ่งตัวโอ้ยไม่เป็นไรยังไม่หนักไม่เป็นไรสามสองสิ่ส่วนไปแล้ว มาแล้วจ้ะมีแห่รุนอีกแล้ว มีแห่รุนอีกแล้ว มากันเลยมากันเลย ยังไงโอ้ยลุ้นเดี่ยวเหนียวไปหมดละโอ้ยมากันเลย ยังไงอีกตัวหนึ่งหลายรอบละหลายรอบ 6กแมาแล้วรอบนี้กาหอกอีกตัวต้องมาแล้วจ้ายังไง โอ้ยลุ้นจริงๆสองหนึ่งหกมาแล้วจ้าอีกตัวหนึ่งมาเหออีกตัวหนึ่งมา มาแล้ว โอ้ไม่ก็มาของจริงแบบนี้ ไม่หยุดจับว่ายังไงอีกสองสิบศูนย์ศูนย์หมุนหกศูนย์ศูนย์เข้าเฟสเป็นแบบนี้ อย่าไปรอช้าตัวตังแน่นอน โอ้ยคุณเจ็บแล้วโอ้ยหมายคุณแต่สองสศูนย์ ยั่วจริงๆ อย่างไม่ทันเข้าก็ยั่วแล้ว ยังไงมาไม่คูณสิบมาสามศูนย์ศูนย์ศูนย์ ยั่วสุดๆไปเลยอย่างนี้อย่าหยุดอย่าหยุดมาแล้วคูณ 12ไปแล้วโอ้ยไปก็คูณ13จะหยุดไหมดอกนี้จะหยุดไหมคูณ 14 มาแล้วจ้าโอ้ไม่ก็ก่อนเขาก็คูณ14บิ๊กวินไปแล้วโอ้ยซุปเปอร์เมกะวิน49020ไปเลย โอ้ยหมุน600อย่างเข้าฟิตเป็นแบบนี้ อย่าไปรอช้าความเป๊ะความปังแน่นอนใครอยากเล่นใต้คลิปได้เลยเนี่ยจ้า ฟังแบบนี้ที่นี่ที่เดียว มาดูกันเลยจ้ากับแปดหมุนกับแปดหมุนโอ้ยแปดหมุนมันไม่สะใจไปเลยบวกอีกสองหมุนไปเลย มันมาแบบนี้คูณสิบสี่หกเจ็ดสองศูนย์มากันเลยยั่วยั่วแบบนี้อย่าเพิ่งหยุดน้องกาหอกยั่วจริงๆน้องกาหอกอย่าเพิ่งหยุดไปแล้วจ้าอีกสี่ห้าศูนย์ศูนย์คูณสิบห้าไปแล้ว คูณสิบหกแบบนี้ยั่วยั่วยั่วอีกแปดหมุนยังไงคูณสิบหกอุ้ยมากันแล้วอีกเก้าโอ้ยบวกไปเลยอีกสองหมุนเป็นเก้าหมุนแค่ ระดับคอาคาหล่อไปแล้วโอ้ย9 6 0์คูณ175100คูณ18ไปเลยมากันเลยจ้าบิ๊กวินอีกแล้ว 14700 อย่าหยุดอย่ายั้งแบบนี้ เบรกแตกไปเลย ยัวปังสับปูวะมากันเลยอีกแปดหมดมีตัวบวกอีกไหมอัพเปอร์มาแบบนี้1 0 ูสุดโอ้ยตอนนี้วันนี้แสนแตกแน่นอนแต่ต้องแตกแล้วคูณ19ไปนี้โอ้ยอังุ่นแครอทอังุ่นแครอทหนึ่งสามหกแปดศูนย์มากันเลยโอ้ยแตกเบ็กแตกรัวๆแตกรัวๆแบบนี้ทีเดียวเท่านั้นหหนึ่งสามกแปดศูอย่างไม่หยุดจากอีกเจ็ดหมุนยาวๆกันไปเลย แบบนี้ยัวแน่นอนมากันเลย ยังไงอีกห้าหมุนคูณยี่สิบอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดตาฮอกอย่าเพิ่งหยุดลูกแม่มา ีกมากันอีก ตัวบวกตัวบวกมามัโอ้อันหมุนมาแล้ว9600คูณ20เอฟไปแล้วตอนนี้ล่าสุดโอ้ไม่ก็อด OMG โอ้ไม่กอดแอปเปิลข้าวโพดแอปเปิลข้าวโพดคูณ22มากันเลย 6600 ยั่วแบบนี้ตอบแบบนี้ที่นี่ที่เดียวเท่าหนึ่งเนี่ยมากันเลยอย่างไม่หยุดจากตาเอาโอ้เมกับวิน22980 แบบนี้ที่นี่ที่เดียวยวนแน่นอน อีกสองหมุน อีกสองหมุน ยังไงยังไง มาแล้วน้องคารอตอีกโอ้ยคูณ 24แล้วล่าสุดหัวหอมใหญ่เจ็ดสองศูนย์ูงยคูณ 25 โอ้ยไม่ก็โอ้ยมือไม้สั่นไปหมดแล้วเศรษฐีหน้าใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วบิ๊กวินหนึ่งห้าสี่แปดศูนย์เป็นไงคะ หมุนหก0ศูนย์ อย่างยั่วขนาดนี้โอ้ไม่ก็กาหอกไม่ค่ะแม่แน่ถี่ปากจริงๆ มาดูกันเลย โททวิน เท่าไหร่โททวินโททวิน9ก4าแปดสี่หกศูนย์ยั่วแบบนี้ ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น อยากตายเขียนได้เลยจ้า